ก่อนหน้านี้น้องบ่คิดเลยว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้มาร่วมเดินทางน้ำกันอีกครั้ง แม่นแล้วน้องหนึ่ง สมัยที่พวกเขาอยู่น้ำอาจารย์บุตรนั้น พวกเขากับพากันออกไปเหตุภารกิจน้ำกัน ในลักษณะนี้เสียดายแต่ว่าตอนนี้นะเออพวกเขาจะขึ้นไปตัดไม้อยู่ัึงภูพุ่นแต่ว่า